ต่อไปเราจะเหลือเจดีอีก 2 รูปแบบ ที่จะไปดูกันว่าอิฐได้ถูกนำมาก่อเป็นเจดี ที่สวยงามแบบใดบ้าง ตอนนี้เราอยู่อีกวัดอีกที่หนึ่งซึ่งจะมีรูปทรงเจดีย์แตกต่างกับ ที่เราไปเดินดูกันมาแล้วนะ เออรู้ไหมว่าเราอยู่วัดอะไร เราอยู่ที่วัด พระศรีสันเพชรใช่ไป้ายข้างหน้าเขาบอก เป็นวัดที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานเลยก็ว่าได้ เพราะว่าวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดของหลวงหรือเป็นวัดของกษัตริย์ จะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เป็นวัดที่อยู่ในวังเหรอ ใช่ วัดที่อยู่ในวัง เดิมพื้นที่ของวัดพระศรีสันเพชรเนี่ย ก็คือวังพระราชวังเก่าคือสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองมาสร้างวังตรงนี้ในวัดพระศรีแต่ว่า เมื่อพระลมไตรโลกนาเสด็จขึ้นของราชพระองค์ก็ทรงพระราชทานพื้นที่นี้ สร้างเป็นวัดขึ้นมา อนนี้เราก็มาถึงเจดีย์ประธานของวัดพระศิ์สันเพชรซึ่งจะเป็นเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งแตกต่างกับเจดีย์ทรงปางแบบแรก ที่เราไปดูเจดีย์แบบนี้เรียกว่าเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาที่บอกเจดีย์ทรงลังกาเขาบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาเพราะว่าพุทธศาสนาของเราอ่ะ มาจากศรีลังอ่าเรามาจากศรีลังกาเพราะฉะนั้นแล้วเจดีที่เป็นเจดีทรงระฆังทรงลังกาเนี่ยก็เข้ามาพร้อมพุทธศาสนา ซึ่งไม่ได้เข้ามาแต่หลักธรรมคำสอนสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมศิลปกรรมก็นำคำร้อยอย่างหนึ่งก็คือเจดีทรงระฆังนี่เอง ซึ่งเจดีประธานของวัดพระศรีสันเพนนี่จะมีความพิเศษต่างจากที่วัดอื่น วัดอื่นจะมีเจดีประธานแค่องค์เดียวแต่วัดพระศรีสันเพนมีทั้งหมดสามองค์ก็นี่เลยสามองค์ที่เห็นเลยหนึ่งสองสาม ตอนนี้เรามาสู่เจดีระดับที่ 3 รูปแบบที่ 3 ที่เราจะพามาดูเรียกว่าเจดีย่อมุมไม้นักวิชาการบางท่านก็เรียกเพิ่มมุม เพราะมีมุมที่เพิ่มขึ้นมา มันจะมีความพิเศษยังไง พิเศษยังไงหรอ คือเจดีนี้เป็นเจดีที่มีลักษณะการผสมผสานรูปแบบ2เจดีแรกที่เราไปดูกันเจดีแรกคือเจดีทรงปรางใช่เจดีที่2คือเจดีทรงระฆังถูกต้องแล้วเจดีที่ 3 คือเอาปรางกับระฆังมาผสมกันใช่เป็น เป็นเจดีย่อมุมหรือเพิ่มมุมก็ไม่ผิดเจดีนี้มีชื่อว่าเจดีศรีสุริโยไทย ความเป็นมาของเจดีนี้คือเป็นเจดีที่พระมหาจักรพรรดิสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมเหสีขององค์คือ สมเด็จพระศรีสุริโยไทยคือที่เนี่ยตอนพระศรีสุริโยไทยสวรรคตก็เป็นที่พระราชาเพลิงศพที่นี่ก่อน แล้วก็ค่อยสร้างเจดีย์ไว้ตรงที่พระราชเพลิงศพเพื่อเป็นการรำลึกถึง คล้ายๆกับทัชมาฮาละไรประมาณนั้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักแล้วรู้เปล่าทำไมถึงเรียกเจดีย์ย่อมุมมาสอง เพราะว่ามีไม้12อันออกมาย่อใช่เขาว่าไม้เป็นแบบเป็นศัพท์งานช่างที่เรียกว่าเพิ่มมุมหรือย่อมุมก็ว่าว่าตัวมุมขององค์เจดีย์จะมีมุมที่เพิ่มขึ้นมาหรือย่อเข้าไปด้วยการที่มันย่อเข้าไปเป็นช่องๆแ้วองค์นี้ก็เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สองเอิญลองรับดีว่าจะได้สองมุมไหมอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ด้านยี่สิบ ะทำไมมันไม่ได้สิบสอง่ะลองนับใหม่ ลองนับให้ได้1สินึ่บงสองสองสามสามสี่สิบสองใช่คือนึกภาพก่อนว่าเอาสมมติถ้าเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนที่ย่อลงไปก็คือส่วนที่เป็นมุม มีการตัดเป็นรูป90องศาเข้าไป ย่อไปมุมละ 3ด้านเจดีย์มี4ด้านก็ 12 ตอนแรกที่บอกว่าเป็นการผสมของเจดีย์สองรูปแบบ ที่เป็นเจดีย์ทรงปางกับเจดีย์ทรงระฆังคือส่วนฐานที่เป็นสีขาว ขององค์เจดีย์จะคล้ายๆฐานเจดีย์ทรงบาง ส่วนวอรี่เจดีย์ขึ้นไปถึงยอดเนี่ยจะเป็นองค์ระฆัง ก็คือเขาจะเป็นระฆังแต่ว่าเขามีส่วนย่อดก็เลยจะไม่กลม ใช่เลย ก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ย่อมุม ตอนนี้เราได้อยู่หน้าทางเข้าพระราชวังโบราณแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าอิฐถูกใช้สร้างพระราชวังโบราณยังไงบ้าง เดี๋ยวเข้าไปเลยครับ ข้างหน้าจะเป็นอาคารการเรียนรู้ทางวิทยาเขาได้สร้างโมเดลจำลองไว้เป็นแผ่นผังพระราชวังโบราณอย่างสมบูรณ์จำลองว่าพระราชวังสมัยนั้นเป็นยังไงใช่จำลองว่าพระราชวังสมัยนั้น รูปแบบเป็นยังไง แล้วก็สัดส่วนเป็นยังไง แล้วก็มีระบุด้วยว่าแต่ละวังแต่ละอาคารมีชื่ออะไรบ้าง นี่คือวังทั้งหมดเลยใช่แผ่ผังจำลองมาถ้าเราเทียบดูจากของจริงแล้วแบบเราจะรู้ว่าอลังการมากกว้างมากทำไมมันถึงเหลือแต่ฐานส่วนหนึ่งอาจจะเสียหายหนักหลังจากกรุงแตกปี2300เพราะว่าอิฐที่ใช้ก่อสร้างราชวังเนี่ย ส่วนใหญ่จะถูกก่อเป็นชั้นฐาน แล้วก็ตัวอาคารบางส่วนคงเสียหายจากถูกปุนใหญ่ถูกไฟไหม้อะไรอย่างนี้ แต่ที่เสียหายหนักก็เพราะว่าตัวอาคาร ตั้งแต่ประมาณสักหลังคาอะไรอย่างเงี้ยจะสร้างจากมาพอถูก ไฟไหม้หน่อยก็เรียบร้อย ที่เรายืนอยู่นี้ก็คือ ตัวเขตรัชฐานชั้นนอก เรากำลังยืนอยู่หน้าประตูที่จะเข้าไปสู่เขตรัชฐานชั้นกลางข้างในก็จะเป็นซากอาคารโบราณสถานเดิม ซึ่งตอนนี้ข้างในก็เหมือนกับข้างนอกนะคะคือจะเป็นเป็นฐานอิฐเหมือนกัน เหลือแต่ฐานอิฐอย่างเดียวเหลือฐานอิฐเหมือนกัน แต่ถ้าจินตนาการดูจากความกว้างที่เราเดินเดินมั่วๆมั่วๆมา แล้วก็ฐานอิฐใหญ่ ๆที่เห็นอะ มันกว้างแล้วใหญ่มาก เราเห็นแค่แผนผังที่ทางอุทยานจำลองไว้ ก็แบบอลังการมาก 200ไร่ใช่ไหมก็นี่แหละครับเป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาพามาดูในตอนที่2ของเราในตอนที่ 2 นี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจากอีกก้อนเล็กได้ถูกเอาไปสร้างเป็นสถานที่ ซึ่งก็คือวัดรละวัง เราจะพบกับวัดและโบราณสถานมากมายหลาย ร้อยแห่ง ซึ่งสิ่งก่อสร้างแต่ละแห่งก็มีขนาดใหญ่มาก ต้องใช้แรงงานคนมาสร้างสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีมากมาย ช่วยสะท้อนเห็นว่าอายุทยานั้นเป็นสังคมที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นักประวัติศาสตร์ได้ประมาณจำนวนประชากรของอยุธยา ว่าน่าจะมีราวๆ1 5 0 0 0 0ถึง200,000 คน โดยคำนวณจากแผนที่และบันทึกของชาวต่างชาติ แล้วก็หมายตอนหน้าครับ อิฐกับ ศิลปกรรมตะวันตก ครับ สำหรับในตอนที่ 2 เราก็ได้ไปดูกันแล้วว่า อิฐใช้ก่อสร้างวัดระหว่างมีลักษณะอย่างไร ส่วนฟุตฟิตในตอนต่อไปเราจะไปดูกันว่า อิฐที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกจะถูกสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร กับฟุตฟิตในตอนที่ 3 ที่มีชื่อว่า อิฐกับศิลปกรรมตะวันตก